สำหรับประโยค这里就可以请问您怎么了แปลว่าแจ้งความที่นี่ได้เลยครับ เป็นเรื่องอะไรครับ คำว่า这里แปลว่าที่นี่ คำว่า就แปลว่าก็ คำว่า可以แปลว่าได้ คำว่า请问แปลว่าขอเรียนถามหรือขอถาม คำว่า您แปลว่าคุณ คำว่า 怎么แปลว่าอย่างไร คำว่า了แปลว่าแล้ว ประโยคนี้มีความหมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณ สำหรับประโยค有人偷了我的护照แปลว่ามีคนขโมยหนังสือเดินทางของฉันคำว่า有แปลว่ามีคำว่า人แปลว่าคนคำว่า偷แปลว่าขโมยคำว่า了 แปลว่าแล้วคำว่าหัว แปลว่าฉันคำว่าเ的แปลว่าของคำว่า ผู้จ่อแปลว่าหนังสือเดินทาง